ในรายวิชาในเรสวนศึกษาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการป้องกันพระราชาาจักรของสุเดพระเรศวรมหาราช การป้องกันราชาาจักรของสุเดพระนเรศวรมหาราชนั้น มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นกระบวนการของการปรับยุทธวิธีการลบครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยเป็นแนวความคิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง อยากจะขอเท้าความให้เห็นอีกนิดนึงว่า ในกระบวนการจัดตั้งกองทัพประเทศไทยในอดีตการที่ผ่านมานี้ จะให้กองกำลังอยู่ที่กรุงศรีอยาเป็นตัวตั้ง เมื่อพม่าหรือจากล้านนาหรือจากเขมรต่างๆ ลุกขึ้นมาล้อมกรุงศรีอยยาแล้วนั้น ค่อยๆ ให้กองกำลังชาติต่างๆนะครับ มาในช่วงเวลาที่น้ำหลากและกรุงศรีอยาจะเป็นจุดที่ตั้งมั่น เมื่อน้ำหลากมาเสร็จแล้ว กองกำลังของพิษณุโลก ซึ่งเป็นหัวเมืองเอกหัวเมืองสำคัญในการเก็บกำลังไพ่พลทั้งหมดไว้ เจ้าพญาพิษณุโลกก็ค่อย ๆ เดินทาง ล้อมอาณาจักร แล้วก็ค่อยๆ ใช้พื้นที่เหมือนลักษณะของการเป็นแซมวิชคือ 1 กองทัพกรุงศรีอยุธยาอยู่ข้างใน กองทัพของพอม่าหรือข้าศึกศัตรูชาติต่างๆ อยู่รอบนอก และภายนอกสุดจะเป็นกองกำลังของพิษณโลก ีขนาบข้าง ทั้งภายในและภายนอก แล้วก็ผลักดันกองกำลังของพม่า แล้วก็ชาติต่างๆออกไป ตรงนี้เป็นยุทธีที่ใช้กันมาตลอด แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าภายหลัง 2127 กระบวนการเดินทัพ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทัพทั้งหมดเริ่มเกิดขึ้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงกลับจากพม่าแล้ว พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพที่เมืองแขงแล้ว พระองค์กลับมาอยู่ที่พิษณุโลก พระองค์ได้รวบรวมกำลังไพ่พล ตั้งแต่ครั้งเป็นอุปราชได้เตรียมกำลังคนวัยหนุ่มกว่าหมื่นถึง20,000คน ตั้งเป็นกองกำลังพิเศษ โดยใช้กองกำลังพิเศษเหล่านี้เนี่ยค่อยๆ วางแผนในการดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการของการวางแผนในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงนี้ เริ่มจากหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนคนวัยรุ่น ขุนนางในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่สุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรตาก แล้วก็พิจิตรนครสวรรค์รวบรวมเป็นกองกำลังวัยรุ่น แล้วก็เป็นวัยชกันประมาณ20,000 คน รวบรวมได้เสร็จแล้ว ขั้นที่ 2 พระองค์กลับมาจากข่าวศึกต่างๆเช่น ศึกเมืองคลางแล้วก็ศึกในการประกาศอิสรภาพ หรือข่าวปืนแม่น้ำข้ามสะตง พระองค์กลับมาในปี 2127 พระองค์ประกาศเลยว่า 2127 เป็นปีแรกที่พระองค์เนี่ยจะเคลื่อนตัวกำลังคนภาคเหนือตอนล่างมาไว้ที่กรุงศรีอยยาทั้งหมด แล้วก็เกิดการจัดระเบียบราชการแผ่นดินภายในทั้งหมดคือ 1 มีพระราชบิดาคือมหาธรรมราชาปกครองอยู่ที่วังหลวง มีน้องชายพระเอกาทศรสอยู่วังหลัง และพระองค์สร้างวังใหม่ที่กรุงศรียาชื่อพระราชวังจันเกษม อยู่ริมแม่น้ำลบบุรี ตรงบริเวณตรงนี้เองนะครับเชื่อมต่อกับคลองขื่นหน้าแม่แม่น้ำป่าสัก พระองค์ได้สร้างพระราชวังขึ้นมา แล้วก็ขยายฐาน ลุ่มแม่น้ำ ป่าสัก ลุ่มแม่น้ำลบบุรีต่าง ๆ ให้เป็นคล้ายๆกับปราการขนาดใหญ่ป้องกันประเทศ แล้วพระองค์ก็ใช้กำลังวัยรุ่นหนุ่มที่มาจากภาคเหนือ จัดการป้องกันทัพต่าง ๆ อยู่ที่กรุงศรีอยุธยาขั้นที่ 2 พระองค์ได้มีการเช็คกำลัง แล้วก็ควบคุมกำลังคนอย่างเป็นระเบียบแบบแผนวางแผนเลยว่าจะทำอย่างไร ยกทัพไปตีที่ไหนอย่างไร ปรากฏว่าเจ้าพญาพิชัยและเจ้าพญาสุขโลกก่อการกรบฏ แล้วก็ไม่ขึ้นตรงต่อพระองค์ พระองค์ก็ยกกองกำลังทั้งหมดไปปราบปรามปัญหาการเมืองภายในทั้งหมด โดยปราบปรามพญาพิชัยปราบปราม พยาสกคโลกและตั้งพยาสุขโขทัยขึ้นเป็นหัวหน้ากองกำลังในการป้องกันทัพตรงนี้เห็นได้เลยว่าภายหลัง 2127 แล้วกระบวนการทางการเมืองของอยุธยาเริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนการจัดการควบคุมภายในให้เข้มแข็ง 2. จัดการรวบรวมกำลังคนที่อยู่ภายใต้รูปแบบการลบแบบใหม่ ภายใต้การฝึกปือของพระองค์เอง จำนวนหมื่นถึง20,000คนไว้ที่กรุงศรียา เพื่อเตรียมรับศึกพมา่า การวางกำลังคนตรงนี้เมื่อจัดการการเมืองภายในสำเร็จแล้ว ปีพศ 2127 ก็อพยพเทครัวคนทั้งหมดมาไว้ที่กรุงศรีอยา แล้วก็ค่อยๆ ไล่จัดการเปลี่ยนระเบียบการปกครองแผ่นดินให้อำนาจในการออกรบและปัญหาของการศึกสงครามทั้งหมดอยู่ภายใต้การดำเนินการของพระองค์เอง ในฐานะมหาอุปราชดูแลการศึก นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และการปรับยุทธีการลบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การเมืองภายในเมื่อสมบูรณ์แล้วมีกระบวนการของการจัดทัพวางแผนการลบที่น่าสนใจมากเซเว็นสวนวางแผนยุทธศาสตร์การลบ โดยเทโคคนภาคเหนือตอนล่างมาไว้ที่กรุงศรีอยา เป็นวัยรุ่นและครอบครัวตั้งแต่ 1 0,000ถึง30,000 คนไว้ที่กรุงศรีอยาแล้ว เหตุการณ์ครั้งนี้เอง แล้วหลังจากนั้นจัดระเบียบราชการแผ่นดินภายในเป็นที่เรียบร้อย ในหลักฐานชาวต่างประเทศบอกเลยว่า พระมหาธรรมราชาได้ส่งพระราชสารไปหาพระเจ้านันทบุเรงบอกว่าจะขอ ไม่เป็นปฏิพีเดียวกันขอประกาศตัวเป็นอิสรภาพ กระบวนการของของการประกาศตัวอิสรภาพในครั้งนี้ ปรากฏในหลักฐานทั่วไปหมดเลยในในหลักฐานชาวต่างประเทศเล่าลือเลยว่า ประเทศสยามขณะนี้ ภายใต้เมืองหลวงกรุงศรียา พระมหาธรรมราชาได้แยกตัวออกจากนันทบุรีแล้ว กระบวนการข่าวลือและเรื่องราวเหล่านี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วในหลักฐาน ทางเซาท์เอเชีย และบันทึกชาวตอนตก เรื่องราวเหล่านี้เองทำให้นันทบุรีรู้สึกไม่มีความ พึงพอใจ เพราะเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทาง ชาติต่างๆ ยังมีลักษณะของการต่อต้านพระองค์อยู่ กระบวนการต่างๆ จะเห็นได้เลยว่าพระองค์รู้สึกแล้วว่าถูกท้าทายโดยกษัตริย์หนุ่ม หรืออุปราชหนุ่มแห่งเมืองอยุธยา คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กระบวนการนี้เองทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตั้งปฏิทานเลยว่า ถ้าจะขึ้นมามีอำนาจ และครองราชอย่างสงบสุขในกรุงหงสาวดีได้ จำเป็นต้องกำจัดสมเด็จพระนเรศวรและทำให้กองทัพไทยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรหงสาวดีอีกครั้งหนึ่ง การประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศเป็นการท้าทายอำนาจของพระเจ้านันทบุเรงเป็นอย่างมากพระองค์จึงได้วางแผนทางกองทัพแรกเริ่มพระองค์คิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลายังไม่มีการเตรียมกำลังอย่างพร้อมเพียงสมเด็จพระนเรศอาจจะเป็นแค่ อุปราชหรือผู้นำคนใหม่ที่ยังมีนิสัยเลือดร้อน มีเรื่องราวของความแก้ปัญหาการเมืองภายใน พระเจ้าดันทบุรีมองเห็นเลยว่า พระเลสวนขึ้นมาอยู่ที่กรุงศรีอยาแล้วในปี 2127 เนี่ยพระองค์ได้ลุกขึ้นทำการปราบกบฏทั้งแต่หัวเมืองฝ่ายเหนือพระยาสวรรคโลก พระยาพิชัย ซึ่งเป็นเครือญาติของพระบิดาชบิดาดันทบุรีจึงมองเห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่พระเลสวน กำลังจัดการกับปัญหาการเมืองภายในนี่เอง น่าจะเป็นเวลาที่ทำให้กองทัพของพม่ายกทัพเข้ามาได้อย่างเหมาะสม พระองค์จึงค่อยๆเริ่มจากใช้กองกำลังประเทศสลาดก่อน และค่อยๆพัฒนาจากกองกำลังประเทศสลาดสู่กำลังพญาตคือเมืองตองอูเมืองแปร และเข้าสู่กองกำลังทัพหลวง แปลว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 2127ถึง2130ได้เวลา 3 ปีนี่เอง พระเจ้าดันทบุเรงวางแผนในการลบ กรุงศรีอยา แต่การลบนี้เป็นการใช้กองกำลังที่มาจากภายนอกหรือประเทศสลาดและค่อยๆ ขยบการใช้กองกำลังที่เป็นกองกำลังส่วนพระองค์มากขึ้น บริเวณตรงนี้น่าสนใจมากเลยว่านันทบุรีเองก็เตรียมกองกำลังที่เหมาะสมและใหญ่โตมาพอสมควร ขณะเดียวกันกองกำลังที่พระเรศวรเองซึ่งมีจำนวนน้อยจะต่อสู้อย่างไร